น้ำฝนที่ตกจากฟ้าอาจดูไร้ค่า และสร้างปัญหาในยามที่มีมากเกินไป แต่หากฝนทิ้งช่วง น้ำเพียงน้อยนิดก็มีคุณค่ามหาศาล ความไม่สมดุลนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเก็บน้ำ การเก็บน้ำในแม่โคกหนองนาเนี่ยมีอยู่ 3 รูปแบบนะฮะรูปแบบแรกก็คือเก็บในหนองง่ายที่สุดเลย การเก็บในหนองคือการที่เราขุดดินเนี่ยให้มันเป็นหนอง แล้วดินน่ยมาผมเป็นโคก น้ำฝนหลกมาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเก็บอยู่ในลักษณะของนั้น การขุดหนองเนี่ยจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างการขุดหนองก็ต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำฝนที่มันตกในพื้นที่ทั้งหมดก่อนสมมติว่ามีพื้นที่อยู่1ไร่หนึ่งไร่ก็เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร เราก็ต้องไปดูว่าน้ำฝนในพื้นที่นั้นมันตกกี่มิลลิเมตรต่อปี แล้วก็มาคำนวณว่าในในในปริมาณทั้งปีเนี่ยเราจะเก็บอย่างไรให้ได้เก็บทั้งหมด 100%หรือถ้าเราอยากได้ 120%ก็คือไปเก็บจากที่คนอื่น คือที่ที่มันไม่ได้ตกในที่เรานี่แหละ แต่ว่าน้ำมันหลากผ่านเนี่ยเราก็หาวิธีผันน้ำด้วยการกั้นฝายชะลอน้ำ กั้นยกเหมืองลำเหมือง ผันเข้ามาเติมในหนองของเราให้ได้นั่นคือหลักๆ เพราะนั้นเก็บในหนองจะเป็นเก็บน้ำปริมาณที่เยอะ การคำนวณปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ต่อปีทำได้ดังนี้ค่ะ สิ่งที่ต้องรู้ก่อนคือขนาดพื้นที่และปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ ยกตัวอย่างพื้นที่ 1 ไร่ หรือก็คือ 1,600 ตารางเมตร มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ 1,200 มิลิเมตรต่อปี ดังนั้นใน 1 ปีมีฝนตกในพื้นที่ 1 ไร่นี้ทั้งหมด 1,600 ตารางเมตร คูณ1,200มิลิเมตร เท่ากับ 1,920ลูกบาศก์เมตรค่ะ สิ่งที่การขุดหนองเนี่ยจะต้องคำนึงถึงที่สุดก็คือเรื่องการระเหยของน้ำ เพราะว่าการระเหยของน้ำเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยพระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้ในเรื่องท่ฟรีใหม่เนี่ยน้ำระเหยวันละหนึ่งเซนนะฮะถ้าฝนไม่ตกสัก 300 วัน น้ำจะหายไป 3 เมตร เพราะนั้นถ้าเราขุดหนองแค่ 3 เมตร ลึกแค่3เมตร หมายความว่าน้ำระเหยหมด ไม่ใช่ว่าน้ำซึมหายนะน้ำระเหยหมดเพราะมันหายไปวันละ1เซนเพราะนั้นการออกแบบก็ต้องคำนวณว่าเผื่อน้ำระเหยไว้ด้วยเพราะนั้นส่วนใหญ่เราจะเน้นในการออกแบบคือหนองจะต้องลึก เน้นความลึกไม่เน้นความกว้างเพราะยิ่งกว้างเนี่ยพื้นที่สัมผัสที่มันสัมผัสลมและแดด มันจะเยอะมันจะระเหยเยอะ เพราะนั้นจะเน้นลึกแล้วการขุดหนองก็ต้องเป็นรูปแบบที่อิสระฟรีฟอร์มเพราะว่าเราต้องการพื้นที่รอบหนองให้กว้างที่สุด เพราะว่าเป็นพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ ในการแหล่งอาหารในการเลี้ยงปลาให้ปลามันหากินเพราะหนองธรรมชาติส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรูปฟรีฟอร์มนะครับมีความลึกมีความตื้น มีระดับที่แสงส่องถึงพื้นหนองเพื่อจะให้มันเกิดแพลงต้นพืชอะไรแบบนี้เพื่อเป็นแหล่งอาหารล่อปลามาอยู่ อย่างที่อาจารย์โก้กล่าวไว้เลยค่ะ การขุดหนองจะต้องขุดให้คดโค้ง และมีระดับตื้นลึกแตกต่างกันไป ในแต่ละจุด ก่อนขุดต้องมีการคำนวณปริมาตรน้ำที่สามารถเก็บได้ในหนอง เพื่อให้เพียงพอใช้งาน การคำนวณปริมาตรน้ำทำได้โดยนำความกว้างคูณความยาว และคูณความสูงของหนองค่ะ รูปแบบที่ 2 ก็คือก็จะเก็บบนโคก ก็คือเอาดินที่เราขุดจากหนองนั่นแหละมาถมเป็นโคก บนโคกเนี่ยเราเก็บยังไง เราเก็บจากการปลูกป่าแล้วเก็บในระบบรากของต้นไม้ เวลาเรามีโคกเนี่ยเราก็จะปลูกต้นไม้บนนี้ให้มันมีความลึกอย่างน้อย 5 ระดับ คือไม้ระดับสูง ไม้ชั้นสูงไม้ชั้นกลาง ไม้ชั้นเตี้ยไม้เลี่ยดินและไม้หัวใต้ดินนี่เป็นการปลูกอย่างน้อย 5 ระดับ ไม้แต่ละระดับควรจะมีอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 21 ชนิด เพราะเราต้องการสร้างความหลากหลาย การที่มันมีระดับชั้นของต้นไม้ 5 ระดับเนี่ยแสดงว่าระดับรากที่มันลงไปในดินเนี่ยนะครับมี 5 ระดับเหมือนกันเวลาฝนตกมาเนี่ยดินนั้นมันก็จะอุ้มน้ำโดยใช้ระบบรากของต้นไม้เนี่ยเป็นตัวที่พาน้ำซึมลงไปในดินมันก็จะอุ้มไว้ในดินได้ ถ้าระบบรากที่มีความหลากหลาย หรือชั้นของความลึกของต้นไม้ที่มันระบบรากชอนลงไปในดินเนี่ยมันจะอุ้มน้ำได้อย่างน้อยสัก70%นะของน้ำฝนที่ตกอีก 30%่็คือเป็นน้ำผิวดินที่หลากผ่านไปแต่อีก70%ก็คือซึมอยู่ในระบบดิน แล้ว น้ำบนโคกนี่แหละที่ซึมอยู่ในระบบดิน มันจะค่อยๆ ซึมปล่อยออกมา ลงสู่หนองของเรา เพราะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่น้ำจะระเหยน้อยเพราะมันอยู่ในระบบรากหมดนะครับ แล้วมันก็จะสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินทำไมบนโคกเราถึงต้องมีต้นไม้หลากหลายชนิด มีหลายชั้นความสูง เพราะว่าต้นไม้ที่ความสูงไม่เท่ากันเนี่ยความต้องการความแสงแดดความต้องการของสารอาหารเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน ครับเพราะมันไม่เหมือนกันเนี่ย เวลามันปลูกอยู่ด้วยกันเนี่ย มันก็จะไม่แย่งกัน ในพื้นที่เล็กๆ ถ้าเราปลูกไม้ชนิดเดียว เช่นในพื้นที่ 1 ไร่ ถ้าเราปลูกแค่ต้นสักอย่างเดียวเนี่ย เหมือนกันหมด เราก็จะได้ไม้ที่เป็นต้นสัก ระบบรากก็จะระดับเดียวกัน ทุกอย่างระดับเดียวกันหมด แต่ถ้าในนั้นเนี่ย เรามีทั้งไม้สูง ไม้กลางไม้เตี้ย ไม้เลี่ยดินเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยหมายความว่าในพื้นที่แค่หนึ่งไร่ เปรียบเสมือนว่าเราได้ปลูกต้นไม้ได้ 5ไร่ใช่ไหมเพราะว่าการหาอาหารมันไม่แย่งกันกินนะครับมันเหมือนได้5ไร่ก็คือได้พื้นที่ขึ้นมา5 เท่าทันทีนะแถมยังมีระบบรากเก็บน้ำได้ด้วย ที่สำคัญคือความหลากหลายของของชนิดเนี่ยใบไม้แต่ละชนิดเนี่ยแร่ธาตุในใบไม้มันไม่เหมือนกัน แต่ละชนิดมีมีมีคุณค่าทางอาหารหรือแร่ธาตุไม่เหมือนกัน เวลามันใบไม้ที่มันตกลงมาทับถมเนี่ยสารอาหารที่มันเกิดจากใบไม้ที่มันต่างชนิดกันเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เกิดแร่ธาตุที่ไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่เวลาเราออกแบบโคกจะอยู่ตรงกลางของที่ดิน เพราะว่าเวลาน้ำฝนตกมาเนี่ยน้ำฝนลงมาเจอหน้าดินที่มีใบไม้ที่หลากหลายทับถมอยู่เนี่ย แร่ธาตุที่เกิดจากการทับถมเนี่ยมันก็จะได้ซึมลงไปที่นาหรือซึมลงไปที่หนองได้เลย เป็นการเติมปุ๋ยให้กับระบบการเกษตรของเราโดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินค่าปุ๋ยนี่คือวัตถุประสงค์ว่าทำไมเราถึงต้องปลูกเกิดความหลากหลายนะครับ เก็บน้ำรูปแบบที่ 3 ก็คือ เก็บในนา เก็บในนานี่ง่าย มากก็แค่ยกหัวคันนาขึ้นมาแค่นั้นเองปัจจุบันถ้าเราไปดูเนี่ย นาของเกษตรกรไทยเนี่ยหัวคันนาจะไม่เกิน10เซนหรือ 15เซนแค่นั้นเอง แต่ว่าในระบบของโคกหนองนาเนี่ยหัวคันนามันต้องสูงอย่างน้อยสัก1เมตร คันนาจะต้องข้างบนจะต้องกว้างอย่างน้อย 1 เมตร ฐานจะต้องกว้างอย่างน้อย 2 เมตร อันนี้คือสิ่งที่เราทำ เพราะว่าถ้าแค่เรายกหัวคันนาขึ้นมานะครับในพื้นที่1ไร่เนี่ยมันจะสามารถเก็บน้ำได้อย่างน้อย 2,000ลูกบาศก์เมตรทันทีเลย ไม่ต้องทำอะไรมากแค่ยกหัวคันนาอย่างเดียว สมัยก่อนชาวนาทำนาโดยการยกหัวคันนาให้สูงและกว้าง สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วง นาที่ทำก็เป็นนาน้ำลึก ใช้น้ำควบคุมหญ้าทำให้ข้าวในนาได้ผลผลิตดีบนหัวคันนาก็ปลูกพืชผักต่างๆ มากมาย จนมั่งคั่งร่ำรวย เปรียบเหมือนมีหัวคันนาทองคำการเก็บน้ำในนาให้เก็บเท่ากับความสูงของคันนา น้ำที่เก็บไว้จะค่อยซึมลงดินอย่างน้อย 50%เหลือน้ำบนดินครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำฝนที่ตก ส่วนน้ำที่อยู่ใต้ดินก็ไม่ได้หายไปไหนแถมยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นได้อีกด้วย คันนาที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดที่เราทำอยู่ที่น่าน คันนานั้นสูง 2 เมตร ด้านบนกว้าง 2 เมตร ฐานกว้าง 4 เมตร สิ่งที่ได้คือเราได้ข้าวที่รวงใหญ่มาก ระบบลากมันก็ไปไกล เกี่ยวข้าวมาเสร็จได้สังข้าว ได้ฟางข้าวเต็มไปหมดเลย เพราะว่าหลักการทำงานของเราในแง่ฟื้นฟูดินเนี่ยต้องใช้ฟางข้าว เพราะอะไรเพราะว่าฟางข้าวที่ได้เราไปห่มดิน หรือว่าหมักดองระบบลากเราก็หมักดองอยู่ในนาเหมือนเดิมเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุ เพราะนั้นเก็บน้ำ 3 รูปแบบ ส่วนรูปแบบย่อยๆก็จะปีกย่อยไป เช่นเก็บในคลองไส้ไก่ เก็บในระบบเหมืองฝายหรือฝายชะลอน้ำ อันนี้มันจะเป็นแล้วแต่เทคนิควิธีของแต่ละพื้นที่ซึ่งจะไม่เหมือนกัน เพื่อให้น้ำเดินทางทั่วถึงทั้งพื้นที่จึงต้องขุดคลองไส้ไก่ขึ้นมา คลองไส้ไก่ก็คือลำคลองเล็กๆ ที่คดเคี้ยวไปมาอยู่รอบพื้นที่ ใช้เป็นทามน้ำบนดิน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นโดยไม่ต้องวางท่อ ไม่ต้องต่อสปริงเกอร์ และถ้ามีการขุดบ่อพักน้ำไว้เป็นระยะ จะทำให้น้ำกระจายทั่ว เป็นการลดภาระการรดน้ำนอกจากนี้ รอบ ๆ คลองไส้ไก่ ยังสามารถปลูกพืชผักได้ตลอดแนวอีกด้วยฝายชะลอน้ำสร้างไว้เพื่อกักตะกอนตามคลองไส้ไก่ หรือทางน้ำต่างๆ ฝ่ายจะช่วยชะลอความเร็วของน้ำและทำหน้าที่ดักตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในหนอง และยังนำตะกอนที่ได้กลับมาทำปุ๋ยหมักได้ด้วย ถ้าทุกพื้นที่เก็บน้ำฝนที่ตกลงมาเอาไว้ใช้ ก็ไม่ต้องกลัวภัยแล้งหรือน้ำท่วม ส่วนจะเก็บน้ำไว้ที่ไหน ก็ต้องแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นะคะ